เธอนั้นจะรักกัน Baby on your mind อยากให้เธอได้รับฟังก็อยากให้ลองได้รักกันคงต้องมีสักวันที่เรานั้นจะรักกัน Baby on your mind ีที่รักเธอคงไม่พร้อมจะรักฉันปล่อยคนที่มันหน่งให้ใจเธอก็คงจะไม่ใช่ฉัน ก็รู้อยู่แล้วว่าเธอนั้นเป็นคนยังไงเรือเธอไม่รักก็บอกฉันพร้อมที่จะไป ฉันก็พร้อมที่จะไปกับสิ่งที่ฉันเคยพูดไว้และฉันก็รู้จะไม่เข้าใจเพราะเธอมีคนที่เธอเลือกไว้เธอไม่รัก ก็บอกให้ฉันได้รับรู้เพราะว่าคนอย่างฉันก็ ักวันที่เรานนจะรักกัน Baby on your mind yeah ขอโทษคำนั้นที่ตัวฉันเองได้พูดไปอาจจะมีบางครั้งที่ตัวฉันเองมันคิดไกลแต่ไม่เชื่อว่าวีแล้วไม่นานวันก็หายไปก็รู้ตัวดีว่าที่จริงแล้วได้คิดไงแอบคิดว่าแค่วันไหนสแตนใจก็บอกว่างอย่างกับมากแมนฉันป็นกำลัะการแต่มันควงแค้นให้มันรู้สึกเหมือนกับฟิลแฟนเนี่ย และต่อจากนี้ฉันเองก็คงต้องเลียนแบนถ้าเธอทำตัวแบบนี้ตัวฉันเองก็คงต้องโนแฟนฉันคงไม่เจอไม่พอฉันคงไม่พร้อมจะไป สักวันที่เธอนั้นจะรักกัน Baby on your mind อยากให้เธอได้รับฟังอยากให้เราได้รักกันแต่ต้องมีสักวันที่เรานั้นจะรักกัน Baby on your mind อยากให้เธอได้รับฟังอยากให้เราได้รั สักวันที่เธอเราจะรักกันเธออ่อนโยนไหมอยากให้เธอได้รับฟังอยากให้เราได้รักกันคงต้องรอสักวันที่เราเราจะรักกัน Baby on